ซอย Moisture Sensor อุปกรณ์ตรวจจับค่าความชื้นของดิน s o i l Moisture Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับค่าความชื้นของดิน และส่งค่าออกมาเป็นตัวเลข โดยมีการจับค่าความชื้นจากแท่งอิเล็กโทรด เมื่อนำแท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินที่ต้องการวัดเราก็จะสามารถอ่านค่าความชื้นของดินได้ หลักการคือการวัดค่าความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดสองข้าง หากอ่านค่าความต้านทานได้น้อย หมายความว่ามีความชื้นในดินมาก หรือดินชุ่มชื้นไม่ต้องรดน้ำหากอ่านค่าความต้านทานได้มาก หมายความว่ามีความชื้นในดินน้อยหรือดินแห้ง อาจจะต้องรดน้ำในส่วนของซอย Moisture Sensor Module นี้สามารถปรับแต่งให้ค่าได้ 2 แบบด้วยกัน คือ 1. การอ่านค่าเป็นแบบอนาล็อกหมายถึง สามารถอ่านค่าความชื้นและให้ค่าตั้งแต่0ถึง 1024 ค่า 2. อ่านค่าเป็นแบบดิจิทัล โดยเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ หากมากกว่า ก็ให้เกิดลอจิกไฮ หากต่ำกว่า ให้เกิดลอจิกโล จากนั้นค่าที่อ่านได้ก็จะนำไปป้อนให้กับวงจรเปรียบเทียบแรงดัน IC LM 393 Dual Differential Comparator โดยสามารถตั้งค่าได้จาก Variable Resistor ซึ่งสามารถหมุนได้นั่นเอง ในโครงงานนี้ จะใช้การต่อแบบอนาล็อกต่อ VCC ไปที่ GND และอนาล็อกเอาต์พุตไปที่ตำแหน่ง A0 ของบอร์ด Arduino และต่อสายอีก 2 เส้นอีกด้านไปยังแท่งอิเล็กโทรดตามผังดังนี้ เมื่อต่อเสร็จแล้วให้ทำการทดสอบการทำงาน ของ Soil Moisture Sensor โดยการเปิดโปรแกรม Arduino IDE และทำการเขียนโค้ด ลงใน Sketch ดังนี้ เลือกพินสำหรับรับข้อมูลจากเซนเซอร์ เลือกพินสำหรับ LED ตัวแปรสำหรับรับค่าจากเซนเซอร์ การตั้งค่าให้ LED pin เป็น output อ่านค่าจากเซนเซอร์ เปิด LED pin on ถ้ามีการอ่านค่า ปิด LED pin off เมื่อไม่มีการอ่านค่า เมื่ออ่านค่าได้ให้ Serial Monitor พิมพ์คำว่า moisture of soil ตามด้วยค่า ความชื้นที่วัดได้ หากเขียนคำสั่งเสร็จแล้ว ไม่พบข้อผิดพลาด ให้ทดลองเปิดหน้าต่าง Serial Monitor จะพบกับหน้าจอแสดงผลการวัดค่าความชื้นของซอย Moisture Sensor